ดูนะครับผมปัญญาชาวบ้านครับทำเองกดได้นะครับช็อตคนอาจตายได้ครับ โชว์ดิโชว์ดิกดกลับไหมโอ้ไม่เอาไม่เอาบอบอพอ